ี้ในในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารเนี่ยค่ะการเผชิญหน้ากับการตัดสินใจหรือเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยอาจจะมีมีสิ่งที่เราต้องเผชิญหน้าโดยตรงไม่ไม่ได้ไม่ได้คาดคิดมาก่อนจะขออนุญาตท่านช่วยเล่าตัวอย่างที่ที่เคยเจอให้ให้น้องๆนิสิตนักศึกษาอย่างกรณีที่เราเจออย่างผู้ที่ไฟมาโดนงดแจกกระแสไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยก็เป็นด้วยเราต้องเข้าใจธรรมชาติของของ ของคนโดนัดจไปเหมือนเราเหมือนกันนะเราก็ต้องมีความโกรธโกรธเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องรับฟังต้องนิ่งแล้วรับฟังปัญหาให้เขาเล่าปัญหาเขาให้จบก่อน ให้เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องเขาที่ที่เขาเขาโดนมาให้จบก่อนว่าด้วยเหตุผลอะไรด้วยเพราะอะไร แล้วหลังจากนั้นอ่ะเราค่อยให้เขาเย็นลงแล้วให้เขาพูดเสร็จเราค่อยอธิบายว่าความเป็นไปมาอย่างไร เรามีสถิติย้อนหลังให้ ถึง4ปี 5 ปีค่ะใช้กระแสไฟฟ้ากับข้องในการใช้กระแสไฟฟ้าให้ก็ดูได้ว่ามันเพิ่มลดแค่ไหนมันถึงแค่ไหนแล้วเรายืดระยะเวลาในการชำระเนี่ย เราให้ทั้งหมดตอนแรกเลย 27 วันค่ะคือใช้ไฟก่อน 1 เดือน แล้วไฟฟ้าไปจบ แล้วก็จะจ่ายเนี่ยให้ระยะถึง 27 วันนะคะ แต่ถ้ามีการผ่อนชำระอีกครั้งที่ 1 เราให้อีก 2 วันนะคะถ้าครั้งที่ 2ผ่อนชำระอีกเราให้อีก 2 วันก็จะเป็นอยู่ที่ 31วันนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่ากรณีผู้ใช้ไฟเนี่ยไม่ไม่ไม่สะดวกที่จะมาจ่ายเองหรือเองสามารถหักผ่านแบงค์ได้ ยื่นคำร้องหัก ขอผัดผ่านแบงค์ได้ค่ะไม่ไม่จำเป็นว่าจะเป็นสมุดธนาคารแบงค์ของตัวเองก็ก็ได้แบงค์ไหนก็ได้แต่แต่ให้เจ้าของบัญชีเขายินยอมว่าให้ขังของบ้านเลขที่นี้ก็คือชื่อผู้ใช้ไฟล์กับชื่อไม่ตรงกันบุกแบงค์ไม่ตรงกันไม่ตรงกันก็ได้แต่ให้เจ้าของบัญชียินยอมให้เราเท่านั้นเราก็จะแนะนำวิธีว่าเขาจะสะดวกแบบไหนแล้วการใช้ไฟเนี่ยบางทีมันก็ต้อง อาจจะเป็นช่วงหน้าร้อน ช่วงนี้จะมีปัญหาเยอะ คือช่วงเด็กปิดเทอมค่ะ ช่วงปิดเทอมแล้วช่วงที่เมษามีนาเมษาค่าไฟจะสูงมาก แล้วผู้ใช้ไฟเนี่ยด้วยพฤติกรรมการใช้เนี่ย อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมันทำไมจะต้องมีรถเบนซ์ทำไมต้องมีรถโตโยต้าทำไมถึงจะต้องมีมอเตอร์ไซค์ นี่แหละก็คือประสิทธิภาพมันไม่เหมือนกันบางทีเราใช้พัดลมหนึ่งตัวยี่ห้อมันไม่เหมือนกันถูกไหมฮะแล้วก็กำลังรถก็ไม่เหมือนกัน ก็ผู้เจ้าไฟจะอ้างว่าทำไมบ้านนี้เหมือนมีกับผมเหมือนเขาทุกอย่างเลยแต่ทำไมของเขาอ่ะมันถูกกับของของบ้านเขาก็ต้องให้เพื่อเพราะผู้เชาไฟรู้ว่าได้ปิดเปิดพร้อมกันไหมอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยใช้ยี่ห้อเดียวกันหรือเปล่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละบ้านเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะ เพราะว่าการใช้ไฟพฤติกรรมการใช้ก็ไม่เหมือนกันกรณีที่เราปิดเปิดเนี่ยเราจะไปเทียบข้างบ้านไม่ได้ เพราะว่าเราปิดถ้าเกิดว่าเราจะจะเปรียบเทียบกับข้างบ้านหนึ่งเราต้องมีอุปกรณ์ยี่ห้อเดียวกันนะคะ มีจำนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่ากัน มีจำนวนคนเท่ากัน ปิดก็ต้องปิดเหมือนกันเปิดก็ต้องเปิดพ้อมกันการใช้ไฟต้องขายคืนกันมากที่สุดใช่ค่ะ ก็คือต้องต้องดูในการใช้ของเราด้วยพฤติกรรมการใช้ของเราด้วยก็ต้องอธิบายให้ผู้ใช้เข้าเข้าใจตรงนั้น ก็ผู้เชี่ยวไฟก็ส่วนใหญ่ก็จะจะเข้าใจในในส่วนนี้ เพราะว่าเข้ามาเนี่ยเขาเย็นละเพราะว่าเขาเข้ามาแล้วร้อนมาเนี่ยหนึ่งเรามาเจอแอร์เย็นมาเจอที่ให้เขาพูดก่อนให้จบก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเทคนิคอีกอีกอย่างหนึ่งนะคะหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่แน่ใจจะขอยื่นความร้อนขอตรวจสอบก็ได้ว่ามิเตอร์เราปกติไหมหรือการตรวจสอบเบื้องต้นของตัวเองก็คือการที่ ดึงปลั๊กในบ้านให้หมดเลยแล้วก็ยกคัตเอาลงแล้วไปดูว่าหม้อมิเตอร์มันหมุนว่าหมุนไหมถ้าหมุนเองก็แสดงว่าหม้อมิเตอร์เราอาจจะชำรุดหรือหนึ่งมันมีไฟที่หนีบ้านตรงกลางนะคะก็ประมาณนี้แล้วช่วงหน้าร้อนก็อยากจะฝากไว้ก็คือกรณีที่เด็กปิดเทอมเนี่ยหนึ่งการที่เด็กอยู่ห้องแอร์ทั้งวันเลยนะคะแล้วก็การคิดอัตราค่าไฟเนี่ยมันเป็นอัตราที่เป็นเลทเป็นเป็นช่วงๆของมันยิ่งใช้มากมันก็จะจะเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นมากแล้วก็ตู้เย็นที่บางครั้งเคยเปิดแค่วันละสองสาครั้งความถี่ในการเปิดเนี่ยมันก็จะมากขึ้น การทำงานของคอมพิวเซอร์ มันก็จะทำให้กินไฟแล้วก็ความเย็นเนี่ยมันก็จะไม่ได้ะนะคะก็จะแนะนำผู้ใช้ไฟแบบนี้แล้วก็กรณีที่เป็นบ้านไม้สายไฟที่ไฟเก่าๆก็จะดูข่าวกันว่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะจงเนี่ยค่ะ บางทีคนไทยก็จะจะไปเสียเงิน โดยอะไรที่มันมันเปล่าประโยชน์เนาะส่วนเรื่องนี้มันเรื่องสำคัญว่าสายไฟที่มันเก่า มันพังแล้วน่าจะรื้อแล้วก็ทำใหม่ เพราะว่าป้องกันทรัพย์สินของเรา แล้วก็อีกอย่างไม่เป็น ถ้าเกิดเราอยู่ชุมชนหนาแน่นอาจจะทำให้ข้างเคียงเสียหายด้วย และอย่างกรณีที่เจอก็คือการร้องเรียนของช่องเจ็ดที่ว่าเราจดหน่วยพร้อมพร้อมแจ้งหนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นความผิดพลาดของ ของพนักงานเราเองเราก็ยอมรับนะคะจากที่เขาเคยเสียแค่เดือนละห้าพันเป็นเดือนละห้าหมื่นเพราะว่าใส่เลขเพิ่มไปอีกนะพอดีเขาก็มาเลยค่ะแล้วก็มาช่องเจ็ดมาถ่ายมาอะไรเราก็ยอมรับก็ต้องก็ก็ขอโทษเขาว่า การทำงานมีการผิดพลาดแต่ต้องขอบคุณทางผู้เชี่ยวไฟหรือผู้สื่อข่าวที่เป็นกระบอกเสียงให้ เพื่อให้ผู้เชี่ยวไฟเนี่ยช่วยกันตรวจสอบในการทำงานของการไฟฟ้าเรา แล้วก็ช่วยกันดูว่าเราได้ทำถูกไหมอะไรไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราก็จะมากำชับคนของเราต้้วมีการว่ากลับเตือนค่ะแล้วก็ได้มีการปรับไปเป็นใบละห้าร้อยบาทค่ะถ้ามีการจดผิดเราเรามีมาตรการของเราะว่าคุณจดผิดขนาดนี้คุณต้องโดนปรับห้าร้อยบาทแล้วเราก็พอถึงวันนั้นเราก็แก้ให้เขาเสร็จเรียบร้อยก็แฮปปี้แต่รุ่งขึ้นก็มีข่าวออกข่าวออกแต่เขาก็ออกพอเสร็จปุ๊บเขาก็จะออกในการที่ว่า ได้มีการฝากกำชับว่ามีการจดไฟจดหน่วยแล้วให้ผู้่ชยไฟช่วยมาดูด้วยว่า ถูกต้องไหมร้องขอได้เลยถ้าเกิดข้าไฟแพงแล้วก็ได้ฝากไปเกี่ยวกับการดูสายภายในบ้านด้วยก็เป็นเรื่องที่ที่แฮปปี้ไปตรงนั้นต้องใช้ความอดทนสูงตรงนั้นต้องใช้ไหวพริบต้องใช้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งลูกค้าต้องถูกเสมอนะคะจะถูกจะผิดยังไงก็ต้องต้องถูกแต่ก็มาดูว่าเรายอมรับได้แค่ไหน แล้วคุณเชื้อไฟต้องอธิบายให้เข้าใจ เพราะว่าความถนัดกับความรู้แต่ละคนไม่เหมือนกัน อย่างผู้เชื้อไฟเขาประกอบอาชีพผูตถ่นเขาค้าขายเขาก็จะมีความรู้เรื่องค้าขาย แต่เราเป็นอาชีพของเราด้านนี้เราก็ต้องชำนาญในด้านนี้ค่ะ อันนี้เป็นกรณีที่โดนมาแบบนี้ค่ะค่ะ ค่ะเราก็ได้รับฟัง นะคะ เรื่องของ โครงสร้างองค์กร นะคะ เพื่อเชื่อมโยงสารสนเทศเข้ากับทางด้านผู้บริหาร นะคะ จาก คุณนัทพร นะคะ สิทธิทูล ไปแล้วนะคะ ต้องขอ ขอบพระคุณเป็นอย่าง สูง นะคะ หวังว่า ผู้เรียนคงได้รับความรู้ไป ไม่มากก็น้อย นะคะ ไว้พบกันใหม่ ครั้งหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ